ที่บ้านธาตุโพนเมืองไซบูทองระยะห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งมีธาตุโพนแม่นพระธาตุหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่พึ่งของชาวพุทธซึ่งตั้งอยู่บ้านธาตุโพนเมืองไซบูทองแขงสวรรคีนั่นเอง มีตำนานเล่าขานกันว่า ในกาลครั้งหนึ่ง มีพุทธเจ้า ได้เสด็จมา จากเมือง ลานำพระองค์นั่นสื่อว่า เวสาลี ได้มาแสดงธรรมโปรดสัตว์เซฮายสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมสารคลิปนี้บ่าวน้อยวิทย์ดี จะพาทุกท่านไปหาบชมธาตุโพนซึ่งอยู่บ้านธาตุโพนเมืองไซบูทอง แข้งสวรรณเขตนี่คือพระธาตุโพนนั่นเองเนาะ เป็นที่ทางด้านหลัง มือนี่ก็เป็นมือเทศกาลบุญเข่าบารับดิน ผู้คนก็มาไหวมาบูชาหลังจากตักบาตรในขณะนี้ก็ประมาณ เที่ยงเรือ 12โมงคร่งนะพี่น้อง ผู้คนก็ที่ว่ามาหลายพอสมควรถึงสถานที่จอดรถทางข้างนอกกัเต็มแออัดตอนนี้เฮาก็ยี เอาถูกมาจูดก่อนเขาไปไหวทั้งในเนาะหอมพระธาตุประมาณสามหอมว้าว แล้วนี่เราก็ได้จุดทูบเรียมห้อยก็คก็ว่สื่อเป็นดอกไม้อย่างนี้อากาศอากาศมื้อนี้ก็ถือว่าแดดพอสมควร หลังจากฝนตกไปสี่หามือ้อฝนตกเรียน ะก็มีแดดมื้อนี้เนาะหลังจากนี้เราน้อยบินดีกับจิพาหอบประทาดผล เป็นประมาณสามหอบเนาะแต่ว่าพุทธธรรมประสงค์ การไหวสักการะบูชาที่บ้านธาตุโพนเมืองไซบูทองแขงสวรรณเขตประเทศลาว ซึ่งมีพระธาตุโพนเป็นพระธาตุหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เพิงทางศาสนาพุทธ พระธาตุโพนนี้มีตำนานเหล่าขานกันมาว่ากาลครั้งหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาจากเมืองลานัมพระองค์นั่นเสือเวสาลีได้มาแสดงธรรมโปรดสัตว์อยู่ที่โพนสร้างศาลเป็นเวลาเจ็ดคืน มีทั้งเทวดาและมนุษย์พร้อมทั้งอามนุษย์ พังเทศสนาเป็นจำนวนหลวงหลาย เมื่อถึงเวลาเจ็ดวันแล้ว พระองค์ก็ปวดทวารนักพอพระองค์นึกเพียงเท่านั้นก็มีพญานาคตนหนึ่ง ที่อยู่ในธรรมขึ้นมาเนรมิตสร้างเวจกิจให้พระองค์ และพระองค์ก็ทรงทวารนักที่นั่น เพื่อเป็นการกราบไหวบูชาในภายภาคหน้าเมื่อสำเร็จพุทธกิจแล้ว ก็เสด็จจากไป สนั่นแล้วจึงเอิ้นพระธาตุลูกนี่ว่าธาตุโพนต่อมาหลายปีจนหอดสมัยล้านสร้างเสียงทอง เสวยราชสมบัติเมนสมเด็จพระเจ้าพุทธวงศา ได้มีศรัทธา พร้อมทั้งไฟฟ้าขาเพนดิน ก็ได้สร้างพระธาตุโพนนี้ขึ้น เพื่อไหว้เป็นทีบูชา พระธาตุโพนนี้ ได้มีลูกธาตุอ้อมอยู่ฐานหลุม มีเจ็ดลูก สร้างขึ้นเมื่อเดือน 12 วันพุธปีพศ 235 ต่อมาในสมัยพญาเสียงดงเสียงทอง ก็ได้ถวายดินเป็นทานเพื่อเป็นเขตดินแดนของพระธาตุโพนแล้วได้ญาตินำไม้ทานตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าผู้ใดตั้งถิ่นฐาน สร้างบ้านสร้างเรือน สร้างให้ทำนาในขอบเขตดินแดนของพระธาตุนี้ ต้องหักษาปฏิบัติเข้าหลบหนบไหวตามฤดูกาลบ่ให้ขาดทุกๆปี นี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของพระธาตุโพนนั่นเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องขอบใจนำทาง องค์การพัฒนาการท่องเที่ยว เนาะก็ที่ได้มาไว้ทั้งนาเพิ่นบาสวรรค์สาธุมีคำไหวเนาะ หลังจากนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปเนาะ อันนี้สำหรับวันน้อยบินดีก็ลือว่าไปเวลาขึ้นไปเป็นจะปดเกิบเนาะส่วนใหญ่เป็นการเข้ารบแต่หักษาคนสะอาดพอมีปดเกิบมันขึ้นไปสำหรับสารที่ตั้งไว้อีกเทียนหนึ่งเนาะธาตุโพน มืองไซบูทองแข้งสวรรณเขตเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับคลิปคลิปนี้กะจีจบไปเพียงแค่นี้เพราะว่าข้าวเผาเล็งๆเนี่ยใช่ข้าวเผาเล็งๆนะพี่น้องเนาะมีสาทีไปต่ออีกครับตามส้มส้มแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องมาหน่อยบินดี้เลยเด้อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปต่อไปเป็นสานทีโรถจอดคนมาเที่ยวร้านพี่น้อง